สวัสดีครับ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพดุงศักดิ์สุขสะอาดนะครับ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชีพมหาวิทยาลัยรักวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาเตรียมสากิจศึกษานะครับ รายวิชาเตรียมศึกษาเนี่ยเป็นรายวิชาที่ใช้สอนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะเป็นการเตรียมทักษะความพร้อมด้านอาชีพ ให้กับนักศึกษาแต่ละคน ก่อนที่จะออกไปทดลองปฏิบัติงานด้านสากิจศึกษานะครับ ในการทำสื่อการเรียนการสอน วิชาเตรียมื่อสารนี้นะครับ จะประกอบไปด้วยหัวข้อที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับความรู้ในเรื่องของกระบวนการเตรียมความพร้อมตนเอง ในด้านต่างๆ ที่ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับ ว่าไม่ใช่เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะวิชาการ ซึ่งทักษะวิชาการผู้เรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมมาจากคณาจารย์ในหลักสูตรของนักของผู้เรียนแต่ละรายอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นวิชานี้เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะอื่น ๆ ที่ไม่ได้วิชาการนะครับ หวังว่าผู้เรียนคงจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในรายวิชานี้ เพื่อที่จะได้นำไปใช้สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งงานสายศึกษา และรวมไปถึงว่าเมื่อคุณสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้สำหรับการสมัครงานได้จริงนะครับ